รวยตลอดปีถึงมีลูกสี่เธอนั้นก็ยังสวย แบหมดตัวดูแลช่างเวียนหัวโชว์ภาพเช้าที่จบเราอายุข่าวคุณแม่ สวยเหลือเกินคนแก่มาดูรักกันไหได้ไม่ดีแล้ว ที่ดีไม่ได้ จะทำฉันไหนช้ำดวงใจจริงจพอกันดีรัก ที่รอกลัวฝืนใจไม่หัวพอเราเลืองผู้หญิง ความรักหักใจทิ้ง เป็นไงล่ะขอแม่ชื่นใจไหมะชื่นใจ ชื่นใไหมเแม่ต้นเลยต้นบอกชื่นใจ ชื่นใจ วันนี้เบาหวานเชียว ไม่ต้องห่วง นิ่มนวลขอบุไล่บ กันที่รักที่นอกรู้ฝืนใจไม่หู

เียงข้างกาย 好。 兄弟，那个。